ครับก่อนที่เราจะใช้งาน Google Drive นะครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักในส่วนของเจ้าตัว Google Drive กันก่อนนะครับสำหรับ Google Drive นะครับ เป็นบริการรูปแบบหนึ่งของ Google สำหรับให้บริการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ให้บริการฟรี 15จิกนะครับสำหรับเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ใช้บัญชี Gmail นะครับ สำหรับหน่วยงานทางการศึกษานะครับ สามารถใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลฟรีแบบไม่จำกัดนะครับในการจัดเก็บข้อมูลนะครับ สามารถจัดเก็บไฟล์ได้ทุกประเภทนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่สร้างโดย Google เองนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Google Doc Google Slide หรือ Google Sheet นะครับอนอกจากนั้นแล้วนะครับ ยังสามารถเก็บไฟล์ที่ทำจาก เอกสารจากชุด Microsoft Office นะครับ ไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือ PowerPoint นะครับอ่าหรือจะเป็นไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์เสียงไฟล์ PDF ก็สามารถจัดเก็บได้ทุกประเภทนะครับ ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลนะครับ เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะเก็บอยู่ใน Google Drive นะครับ สามารถเข้าถึงได้ในทุกๆทที่ไม่ว่าจะ ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์หรือใช้โปรแกรมที่ทาง Google จัดเตรียมไว้ให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นได้ไฟล์สตรีมหรือว่า Backup and Sync นะครับอ่าหรือจะเข้าผ่านทางอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับ เราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน มาติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของเราได้นะครับสำหรับ Android นะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play นะครับ ในส่วนของ Apple นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ เรายังสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับ โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกำหนดให้เข้ามาดูได้เพียงอย่างเดียว หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ที่เราจะเก็บไว้ได้ หรือจะกำหนดให้เขาสามารถที่จะจัดการแก้ไขข้อมูลทุกสิ่งอย่างใน เอกสารที่เราได้แชร์ไว้ให้นะครับ หรือเราสามารถที่จะกำหนดเวลานะครับในการเข้าถึง ซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับที่คุณครูที่จะเอามาใช้ในเรื่องของมอบหมายงานให้นักศึกษานะครับ เราสามารถกำหนดระยะเวลาในการเข้ามาทำงานได้นะครับ ครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัว Google Drive เบื้องต้นนะครับ ซึ่งจะมีประโยชน์หลักๆ ประมาณนี้ ซึ่งที่เหลือก็อยู่ที่เราจะนำไปประยุกต์ในการใช้งานนะครับ ซึ่งสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับ